ผมจะซื้อฟิสปินสักหนึ่งครั้งแล้วกันเอาห้าพันตัวนี้แหละซื้อเลยนะไอ้สามหมื่นนี้เราไม่นับนะเราแตะไม่ได้นะเราแตะได้แค่ตัวห้าพันสองร้อยนะอ่ะซื้อเลย ผมจะซื้อห้าพันเลยปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยฮะ มา เดี๋ยวมาลองดูกันครับท่านผู้ชมฮะผมทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกัน เพราะว่า ไม่ว่าจะได้มาซื้อไปห้าพันมาดูกันฮะเรียบร้อยได้อีกแน่ โอ้ยวายแถวสองไม่โตเลยวู้สี่พันหกร้อยได้คืนเรียบเอามันมาหรือยังเนี่ยท่านผู้ชม แป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชม ฮะอ่ะ โอเคครับผมมาเรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผมเฮตโตสเตตฝัดมาแล้วจ้า วันนี้ มาที่เกมสาวถ้ำนะครับ ผมตามคำเรียกร้อง โอ้โห ไม่ได้มานานไม่เอ้ยคิดถึงคิดถึง มาฮะท่านผู้ชมฮะ คือความตั้งใจผมอะทีแรกเนี่ย ว่าจะถอนแล้วแต่ว่า ผมได้กดเข้าเกมมาแล้วอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมไปอีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ชมฮะ ผมจะคิดซะว่าผมเล่นด้วยทุน 1,990 ตรงนี้นะที่แรกผมบอกว่าผมจะถอนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นตานี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมถอนนะแต่เอาแบบนี้ท่านผู้ชมอะผมจะเล่นด้วยทุนในนี้ไอ้นี่สามหมื่นคิดซะว่าเอามือปิดไว้นะเอามือปิดไว้นะสามหมื่นเนี่ยนะตัวที่เราใช้ได้ก็คือ 1,990ตรงนี้นะเนี่ย1,990เนี่ยสามหมื่นเนี่ยไม่นับนะผมจะไม่เล่นให้ให้ให้หมดเกินเนี่ยนะครับจะเล่นด้วยทุนแค่ 1,990 นะอ่ะ เดี๋ยวมาดูแล้วกันท่านผู้ชมฮะ ปรับไปที่เบตยี่สิบนะสำสำหรับเกมสาวถ้ำนะท่านผู้ชมฮะ มันซื้อฟิลิปปินได้นะ เกมนี้ผมไม่คิดมากเท่าไหร่นะ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาเรียกว่าอะไรอะติดเกมยอดนิยมอะนะสำหรับเกมสาวถ้ำมา เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ เล่นทุกครั้งก็ส่วนมากจะบวกนะนะโอเคมาดูตานี้ฮะไป ขออนุญาตเทอร์โบนะ เห็นไหมท่านผู้ชม แตกนอกก็ดีแล้วแตกเรื่อยๆนะท่านผู้ชมฮะ มีแววดีฮะบอกเลยมีแววดีจริงๆเกมนี้ มีแววดีมีแววอร่อย มีแววที่จะแตกดอกใหญ่ๆให้ดูฮะ บอกคำเดียวเลย เอาแล้วไง เอาแล้วไงท่านผู้ชมฟีสปินเข้าแล้วเข้าเยอะด้วยหกตัวฮะมาดูนะ ผมว่าบวกไม่เยอะว่ะฟีสปินเข้าเร็วๆแบบนี้ไม่รู้เป็นอะไรบวกไม่เยอะนะ อันนี้คือความรู้สึกแบบส่วนตัวนะ ที่ผมเคยเจอมานะ เห็นไหมเพิ่งมาแค่สามร้อยนะกับสสปินครั้งละยี่สิบอ่ะ เออมาโดกนี้สวย โอ้โห เยอะอยู่ เยอะอยู่ เออ ขอถอนคำพูดแล้วกันท่านผู้ชมว่ามันจะบวกน้อยฮะอ้ามาดอกนี้สวยฮะเยอะอยู่นะหมื่นไอพันสองฮะพันสองหรือเท่าไหร่ อ่าหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่ฮะ นะรางวัลรวมตอนนี้ อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่อ่ะไปเรื่อยๆอ๋อเยอะอยู่ เยอะอยู่ฮะ ถือว่าเยอะนะกับเบียดยี่สิบนะใช้ได้ฮะ อืม เออ ไปถึงพันเก้าแล้ว โบบ้ามาอีกหนึ่งนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดครับผมท่านผู้ชม โอ้ย ไปด่วนเลยไปด่วนเลย เอาเกลือหมุนแต่สายเกลือว่าแล้วไง โอ้ย ไปฮะต้องจบชมว่าสามพันหนึ่งร้อยสี่หมก ถือว่าบวกเยอะพอสมควร นะครับ ถือว่าบวกเยอะพอสมควรกับเบ็ดยี่สิบฮะอ้าวตอนนี้เรามีทุนอยู่ประมาณห้าพันสองร้อยแล้ว แบบนี้ดันสู้ได้นะท่านชมว่าซื้อเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยหนึ่งพันหนึ่งเหรอยี่สิบห้าพันเท่าไหร่วะห้าสิบเหรอดูดีดูดีสองพันห้า เอางี้ท่านผู้ชมผมจะซื้อฟิสปินสักหนึ่งครั้งแล้วกันเอาห้าพันตัวนี้แหละซื้อเลยนะไอ้สามหมื่นนี้เราไม่นับนะเราแตะไม่ได้นะเราแตะได้แค่ตัวห้าพันสองร้อยนะอ่ะซื้อเลยผมจะซื้อห้าพันเลยปรับไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยฮะมา เดี๋ยวมาลองดูกันครับท่านผู้ชมฮะผมทิ้งท้ายตรงนี้แล้วกัน เพราะว่าไม่ว่าจะได้ หรือจะไม่ได้นะ ไม่ว่าจะบวกหรือจะลบหรือจะไม่บวกก็ตามนะ ผมจะถอนอยู่แล้วสามหมื่นเนี่ยนะครับ ถ้าเลนเราเหมือนไม่บวกเนี่ยผมก็จะกดเนี่ยบิดร้อยสองทีเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยขอกดสองทีแล้วก็ถ้าบวกก็ดีไม่บวกก็ไม่เป็นไรครับผมกำไรอยู่แล้วนะครับสามหมื่นเนี่ยผมถอนออกอยู่แล้วนะครับมา ซื้อไปห้าพันมาดูกันฮะเรียบร้อยได้อีกแน่โอ้ยวายแถวสองไม่โตเลยวู้ 4,600 ได้คืน เรียบร้อยครับผมนะสำหรับเออยังเออได้คืนได้คืนแล้ว 5,200 แล้วตอนเนี้ยนะครับได้คืนแล้วฮะท่านผู้ชมฮะรางวัลรวมตอนนี้ ได้ค่าซื้อวิจตปินคืนแล้ว นอกจากนี้คือกำไรล้วนนะจ๊ะแม่จ๋ากำไรล้วนครับผม โอ้ อย่าเกลือเลยมาอีกได้ไหมหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้าย ท้ายสุดโอ้เหนื่อยใจเหนื่อยใจเหลือเกินโอ้ ได้กำไรสองพันนะผู้ชมโอ้โอ้โร้อยหกสิบดูดิซื้อเท่าไหร่แปดพันโอ้เกินเกินเกินนะผู้ชม มันต้องร้อยยี่สิบอะหกพันอามา ลองดูว่าผมซื้ออีกหนึ่งรอบแล้วกันนะครับผมสำหรับฟีสปินนะโสเจ๊งอะบอกเลยโสเจ๊งเนี่ยเขาเรียกไอ้สามหมื่นนี่ถอนอยู่แล้วนะ ผมจะเอาเฮ้ยน่วงว่ะน่วงน่วงน่วงท่านผู้ชม ดูพร้อมๆกันครับผมน่วงฮะน่วงจริงๆฮะ มีสองแบบฮะน่วงแจกแบบสนั่นวันไหว กับน่วง หน่วงเกมแดก บอกเลย โดนแบบโดนดูดนะ กับแบบแจกปังๆเลย นะมี 2 อย่างมาดูกันไม่เชื่อผมอ้าวหน่วงมาแบบนี้ฮะอาจจะแจกเปี้ยงป้างไปเลยหรือว่าเกลือจัดๆไปเลยก็ได้ แต่ตอนนี้คือมีแววแล้วนะได้ค่าซื้อฟิจิปรินคืนเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่เหลือเนี่ยอีกแปดหมุนคือกำไรนะ ผมว่ายังไงก็ปังว่ะตอนนี้นะผมคาดเลยอะ่ะใครจะว่าไงก็ช่างผมว่าปังอะอีกแปดหมุนตรงนี้ฮะตอนนี้คือได้ค่าซื้อฟิจิปรินคืนแล้วหกพันเอา ผมว่าปังว่าจานเนี้ย ปังแน่ๆไป ขอสักที ไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย สอนมาดิ อีกตัวหนึ่งไม่เข้าด้วยเอาเจมา อืม โอ้ ได้กำไรสองพันว่ะท่านผู้ชมฮะสองพันกว่าว่ะไม่ปังเท่าไหร่ทำไงได้อะถือว่าเราได้กำไรเยอะแล้วแหละตอนนี้ นะครับ เราได้กำไรประมาณเจ็ดพันนะตอนนี้ ถือว่าโอเคนะ ทุนมาไอ้พันเก้าเนี่ยท่านผู้ชมนะ โอเคผมขอถอนออกก่อน เดี๋ยว ถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผม เหลือติดบัญชีไว้เก้าพันแล้วกัน เดี๋ยวลุยกับเกมสาวถ้ำต่ออีกสักหนึ่งรอบนะครับ ส่วนสามหมื่นนี้ผมขอถอนออกนะครับผมสักคู่เดียวฮะเดี๋ยวเจอกันนะ